ข้อดีของตัว Pivot Chart ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวปุ่มหรือตัว drop down นะครับให้เราสามารถเลือกกรองข้อมูลได้นะครับ เช่น อาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการดูเฉพาะปี 2014 นะครับ เราก็กดที่ตัวปุ่มของปีนะครับ และเราก็ติ๊กเฉพาะตัว 2014 แล้วก็กดปุ่มตกลง เราก็จะเห็นว่าตัว Pivot Chart ของเรานะครับ ก็จะเหลือเฉพาะปี 2014 ก็คือมันสามารถอินเตอร์แอคทีฟนะครับกับตัวผู้ใช้ได้ ก็คือปรับเปลี่ยนได้กรองได้ทันทีตามที่เรากดไว้นะครับ ตัววิชวลไลท์ก็จะเปลี่ยนตามนั้นนะครับ แต่ถ้าผู้เรียนต้องการให้กลับคืนมาเหมือนเดิม ก็คลิกที่เดิมนะครับ แล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ แล้วก็กดตกลง ก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็คือ 2 ปีนะครับ หรือถ้าเราต้องการเลือกเฉพาะกลุ่มเซกเมนต์เราก็เลือกได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะ Enterprise ก็ได้นะครับวิชวลไลท์ก็จะแสดงเฉพาะกลุ่มของ Enterprise หรือถ้าผู้เรียนเลือกทั้งหมด และต้องการให้เรียงตามตัวอักษรนะครับก็จะมีในส่วนข้างบนที่เรียงตามกอไก่ถึงหอนกฮูกนะครับ น้อยไปมาก หรือจะเรียงจากฮอนกโฮกมากอไก่ก็คือมากมาน้อยได้เช่นกันนะครับ อันนี้คือส่วนที่ p พว o t Chart สามารถทำได้นะครับ นอกจากนี้นะครับผู้เรียนยังสามารถปรับแต่งตัว p พว o t Chart ที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับ อันดับแรกก็คือปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับ เราลองเอาเมาส์มาคลิกที่ตัวที่มีสัญลักษณ์เป็นผู้กันนะครับ ลองคลิกเข้าไป ก็จะมีรูปแบบนะครับมีสไตล์นะครับให้ผู้เรียนได้เลือก ว่าเราต้องการชาร์ตของเราเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ จากนั้นนะครับ หรือแม้แต่เลือกคันเลอร์หรือสี ก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับ ก็จะมีรูปแบบให้เราเลือก นะครับ อันนี้คือสิ่งแรกที่ผู้เรียนสามารถปรับได้นะครับ สิ่งที่ 2 ก็คือผู้เรียนสามารถปรับในส่วนประกอบต่างๆของตัว pivot chart ได้นะครับ ซึ่งบางอย่างจะยึดตาม pivot table ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ เช่นในส่วนของชื่อของ pivot chart นะครับ อันนี้คือยึดตามที่เราใส่ไว้ใน pivot table นะครับ เช่น ผลรวมของสินค้าที่ขายไป ก็จะยึดตามที่เราเขียนขึ้นมานะครับแต่เราสามารถเพิ่มองค์ประกอบต่างๆเข้าไปได้นะครับ เช่น ลองกดเครื่องหมายบวกนะครับ จะมีให้เราติ๊กเลือกว่าเราต้องการเพิ่มอะไรเข้าไป ชื่อแกนไหมนะครับ หรือชื่อแผ่นภูมินะครับ มีป้ายชื่อ มีตาราง มีแถบค่าคลาดเคลื่อน เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ ถ้าผู้เรียนต้องการ นะครับ อันนี้คือลักษณะของตัว pivot chart ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ เพื่อให้นำเสนอข้อมูลที่เราวิเคราะห์ออกมาด้วย pivot table ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ เวลาเราดูเปรียบเทียบนะครับ เวลาในการดูข้อมูลที่เป็นตารางตัวเลข กับข้อมูลข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของแผนภาพต่างๆ เราดูแผนภาพเราจะเข้าใจได้ง่ายกว่า นะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับ ผู้เรียนยังสามารถสร้าง Pivot Table พร้อมกับ Pivot Chart ได้เลยนะครับ เมื่อกี้ที่อาจารย์พาทำก็คือสร้าง Pivot Table ก่อน แล้วก็เปลี่ยนจาก Pivot Table มาเป็น Pivot Chart แต่ครั้นี้เราลองมาสร้าง Pivot Table พร้อม Pivot Chart พร้อมกันนะครับ ผู้เรียนลองกลับไปที่ข้อมูลต้นฉบับนะครับ จากนั้นผู้เรียนกดที่เมนูแทรกหรือ Insert จากนั้นเลือกมาที่ตัวกลุ่ม pivot chart นะครับ คราวนี้จะเห็นว่าจะมีคำสั่งที่เขียนว่า pivot chart และ pivot table อันนี้คือกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง pivot chart พร้อมกับ pivot table ได้พร้อมๆ กัน เราก็คลิกดูนะครับ จากนั้นลักษณะขั้นตอนยังเหมือนเดิมนะครับ เรากดที่ตกลง จะเห็นว่า มีในส่วนของ pivot table ด้านหนึ่งนะครับ แล้วก็มีส่วนในของ pivot chart ด้านหนึ่ง อันนี้คือเราสามารถสร้างพร้อมกันได้เลยนะครับ เห็นลักษณะหน้าตาไปพร้อมๆกัน เราจะได้รู้ว่าอันไหนเราจัดเรียงแล้วมันเข้าใจได้ง่ายกว่ากันนะครับดังนั้นผู้เรียนลองลากดูนะครับ สมมติอาจารย์เอาแบบเดิมแล้วกัน ในส่วนของคอลัมน์ อาจารย์เอากลุ่มลูกค้านะครับ ในส่วนของ แถวนะครับ อาจารย์เอาในส่วนของปีนะครับ แล้วก็ชื่อเดือน ในส่วนของค่าที่ต้องการแสดงอาจารย์ต้องการเอาสินค้าที่ขายไปนะครับ ก็จะได้คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับ ก็คือพูดง่าย ๆ ว่าเหมือนกันเลยนะครับ ถ้าเราล่าลักษณะของข้อมูลเหมือนกันนะครับ ผู้เรียนอาจจะสร้าง ด้วยวิธีนี้ก็ได้นะครับ ที่มีทั้ง pivot table พร้อม pivot chart ผู้เรียนจะได้เห็นว่าการที่เราลากวางแต่ละข้อมูลลงไปในแต่ละช่อง มันสามารถนำเสนอเป็นแผนภาพให้เราเข้าใจได้ง่ายมากน้อยแค่ไหน นะครับ เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน นะครับ อันนี้คือในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ โดยเอาข้อมูลที่เรามีมาสรุปรายงานด้วย pivot chart แล้วก็ pivot table นะครับ เป็นไงกันบ้างครับ สรุปข้อมูลไม่ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราต้องการสรุปข้อมูลแล้วก็นำเสนอให้เข้าใจแบบง่าย ๆนะครับ เราก็สามารถใช้ pivot table แล้วก็ pivot chart ในการทำงานได้นะครับ เป็นอีกลักษณะหนึ่งของ Excel นะครับ คราวนี้ในหัวข้อถัดไปนะครับ ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ VLOOKUP แล้วก็ HLOOKUP นะครับ ที่ช่วยในการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับ ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มหัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ